ฉันหิว j'ai faim เจแฟงกริยา avoir ฉันกิน je mange เธอมองเธอกริยา manger ฉันไป je vais เธอแหวกริยา aller ฉันมา je viens เธอเวียงมาจากการออกเสียงว่าวียงกริยา venir ฉันซื้อ j'achète ชาแชดกริยา acheter ให้ระวังเสียงอ่านที่อ่านจากคำอ่านภาษาไทย ซึ่งอาจจะได้ผลลัพธ์การออกเสียงต่างออกไป